การเปลี่ยนแปลงด้านภาวะสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วยที่พบได้บ่อย การเปลี่ยนแปลงด้านภาวะสุขภาพโดยเฉพาะด้านร่างกายที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยที่พบได้บ่อยในวัยสูงอายุคือ สุขภาพปากและฟัน ในผู้สูงอายุพบความเสื่อมหน้าที่ของเนื้อเยื่อกระดูกและฟัน อวัยวะที่รองรับฟัน ต่อมน้ำลาย เยื่อเมือกต่างๆ ในช่องปากเป็นต้น จึงทำให้เกิดโรคและปัญหาต่างๆ ในช่องปากได้ง่าย มักพบปัญหาฟันและรากฟันผุ เหงือกอักเสบ ปัญหาจากการใส่ฟันปลอมและอื่น ๆ จึงส่งผลต่อความรู้สึกอยากรับประทานอาหาร และการรับรู้รสอาหาร น้ำในข้อกระดูกลดลงทำให้เกิดอาการปวดข้อเข่า ส่งผลกระทบต่อการลุกนั่งการเดินและการใช้ชีวิตประจำวัน การทรงตัวไม่ดี ทำให้หกล้มได้ง่าย เมื่อหกล้มจะเกิดกระดูกหักได้ง่าย โดยเฉพาะกระดูกข้อสะโพกเนื่องจากภาวะกระดูกพุนพบการเปลี่ยนแปลงการทำหน้าที่ของระบบปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์ อาการที่พบบ่อยคือ ในผู้สูงอายุเพศหญิง พบอาการกลั้นปัสสาวะไม่ได้เนื่องจากความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลดลง เมื่อไอหรือจามจะทำให้มีปัสสาวะเล็ดทำให้รู้สึกไม่สบายใจ อับอาย และไม่อยากออกไปทำกิจกรรมทางสังคมนอกบ้าน พบอาการเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์เนื่องจากน้ำหล่อลื่นในช่องคลอดลดลง ในผู้สูงอายุเพศชาย พบอาการปัสสาวะบ่อย ครั้งละน้อย ๆ ปัสสาวะไม่สุด ปัสสาวะลำบาก เนื่องจากความผิดปกติของต่อมลูกหมาก และมักพบความผิดปกติของอวัยวะเพศ อาจจากการมีความเจ็บป่วยเรื้อรัง การรับประทานยารักษาโรคเรื้อรัง มักพบกันอ่อนตัวของอวัยวะเพศทำให้รู้สึกเสียความมั่นใจในตนเองเกี่ยวกับความสามารถเรื่องเพศ อาการหลงลืม หากมีอาการเกิดขึ้นบ่อยครั้ง จะทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกเครียด และผู้ดูแลรู้สึกกังวล เมื่อมีอาการมากขึ้น ผู้สูงอายุบางราย อาจเดินออกจากบ้านแล้วกลับบ้านเองไม่ได้ เนื่องจากจำทางกลับบ้านไม่ได้ บางครั้งพบความเสี่ยงในการใช้วัสดุติดไฟ เช่น จุดเทียนแล้วลืมดับ การเปิดเตาแก๊สแล้วลืมปิด อาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้ การนอนหลับเปลี่ยนแปลงทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกไม่สดชื่น ง่วงนอนอย่างมากในเวลากลางวันทำให้ต้องนอนชดเชยในเวลากลางวัน หากผู้สูงอายุนอนหลับกลางวันเป็นระยะเวลานานเกินไป ก็จะทำให้นอนไม่หลับในเวลากลางคืน เกิดเป็นวงจรปัญหาการนอนหลับ การตัดสินใจช้าลง เนื่องจากการทำหน้าที่ของสมองลดลง ประกอบกับการทำหน้าที่ของอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ และประสาทสัมผัสเสื่อมถอยทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุขณะใช้ยานพาหนะหรืออุปกรณ์วัสดุที่มีคม การใช้ชีวิตกับความเจ็บป่วยเรื้อรัง เป็นเวลานาน การต้องรับประทานยาจำนวนมากในแต่ละครั้ง และต้องไปโรงพยาบาลเพื่อพบแพทย์ตามนัด ทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกเบื่อ และคิดว่าตนเองเป็นภาระของคนในครอบครัว ทั้งด้านค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการรักษา การเดินทาง และทำให้ลูกหลานต้องหยุดงาน เพื่อพาตนเองไปพบแพทย์ ในผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ต้องการการช่วยเหลือดูแลในการดำเนินชีวิตประจำวันจากผู้อื่น ส่งผลให้ผู้สูงอายุรู้สึกเป็นภาระ มีการรับรู้คุณค่าในตนเองลดลง